มันเสียเวลาแล้วค่ะ เสียเวลาย้อนอย่างมันหมุนอะ่ะบุนโดนอะ่ะโอเคยี่สิบบาทโอ้โหเอาเป็นว่า เดี๋ยวมันเข่าบ่เข่าหนูนะสิมาสรุปเวลาแต่ละช่วงให้เนาะค่ะว่าช่วงไหนมันเข่าดีบ่ดีเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอเก็บอเวลาไปเรื่อยๆ ก่อนเนาะโอเค โอ้โหเจ็ดบาทแตกแถวหนึ่งเจ็ดบาทย่างมาก อีกสามเทียนเนาะค่ะอ่ามา บาทหนึ่ง ค่ะโอเค อีกบาทนึงค่ะเดี๋ยวนูนัก็ขอฝากไว้น้ำแร่ด้วยค่ะ กับช่องหลักปันสล็อตสล็อตเซียนพ่อมแล้วก็อย่าลืมกลุ่มเทเลแกรมเออกลุ่มเทเลแกรมนี่สำคัญแน่เพราะว่าเขามีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีให้เล่นกันสู้มือเลยนะคะผู้ใดที่สนใจอยากได้เครดิตเล่นฟรี กะมาร่วมสนุกกันได้เนาะค่ะกะกดเข่ากุมมาเลยโอ้โหแถวหนึ่งสิบห้าบาทบ่ได้แดกกูดอกมา โอ้โหสี่สิบแปดบาทแล้วกดต่อค่ะ สวยเก้าบาทม้าว่ะ โคตรเอา ันนี่ขาทุ่มแล้วค่ะกะค่อย ๆ เล่นไป เดี๋ยวนูนาสิมาสรุปให้ฟังอีกเที่ยนึงก็แล้วกันว่าเวลาใดเขาดีที่สุด เพราะว่านูนากะเล่นมาทุกช่วงเวลาเนาะค่ะ ค่อย ๆ เล่นมาเรื่อย ๆ โอเค มาเจ็ดบาท เฮ้ย เขาดีอยู่นะตัวมันแตกได้แถวแบบสีเขียวไหมสีเขียวมันได้หน่อย โอ้โหดาบขวานมาแบบสี่ยี่สี่บาท โอเค เออ บิ๊กวินสามสิบหกบาทไปค่ะ โอเคค่ะ โอ้โหโลมา สวย 39 บาทค่ะน่าจะได้ปรับไม่แล้ว น่าจะได้ปรับไม่แล้วเนาะรุ่นวาร์มันสิฮอดร้อยหาสิบบอสนั้นละโอเค บาทหนึ่งโอ้โหโอเคค่ะบวกมา 43 บาทเนาะ 80 บาทแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูนะปรับ ใหม่ ไป 6 บาทอ่ะออโต้สิบข้างคือเก้าอ่าเป็นอย่างค่อยใส่ออโต้สิบข้างวนเดออออโต้สิบข้างนี่ หนูนะใส่ในการเปิดไม่อย่างเดียวนะคะเปิดไม่เพราะว่าหุ้นสื่ว่าในการเปิดไม่นี่ห้าเขาใส่ออโต้เปิด ไปก่อนอะ่ะ มันสีเข่าพวกฟีสปิน กับฟันสิงโตง่ายเนาะคะ่ะ เขาง่ายอีหลีร้องเล่นได้เลย หนูนะเล่นประจำสูตรนี่มาเข้าอย่างวะ โอเคค่ะ อีก หาเดียโอเค โอ้โห่สีสิบสองบาท โคตรเอา โคตรเอา สี่สิบาท มาค่ะ กะต้องรุ่นเบิงว่ามันสีหอดอ๋อลอยหาสิบเลยบอห้าว่ามันออกฮาบอฮาบอหอดกะต้องกดต่อ โอ้โหโอเคค่ะ แจกัน อ่ะเบิดละ กดต่อค่ะ สิบแปดบาท โอ้โหสองบาทนี่อย่างว่าแตกแต่แถวน้อย ๆ แตกแต่แถวน้อย ๆ เนาะค่ะ โอเคเฮ้ยเวลา นี่บ่ค่อยโบบะปันไดวะ แต่ว่ากะ ถือว่าโอเคอยู่มาสิบสี่บาท สวยสี่บาทค่ะสิบแปดบาท ค่อย ๆ เก็บไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะ เล่นแบบใจเย็น ๆ เพราะว่าทุนเท่าหน่อยน้ำละ ถ้าสมมติว่า โอ้โห โบนัสเข่า เห็นปะเนี่ยที่หนูนะอยากจะบอกก็คือเพะมันออกจากพวกออโต้ มันจะมีโอกาสเขาเฟิร์สติงโตง่ายเนาะค่ะโอเคกางค่ะ โอ้โหโลสภาพ ได้โลเนาะค่ะปดบาท โอเค ต่อไปไส้โอเค ดาบอยู่ โอ้โหโดด โดดว่ะ ขวาค่ะ โอ้โหโล ออซุ้มเจ้าเซียเลี้ยงตำนานสามโลวะมาค่ะ กลาง โอเคดับ โอ้โห เชี่ยแม่งโดดว่ะอย่าว่าเถอะเบ้าโลนะรอบสุดท้ายเออ ดับคู่มา สวยงามฟันถึกโอเค เมกาวินเข่าร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะ โอ้โหนึกว่าจะสิได้สามโลไปค่ะ นั่นแหละ โอ้โหสามโลไหมนี่ไม่เอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาท เออสรุปแล้วก็ได้โลเก่าอ่ะบ่ฮอดสามร้อยว่ะบ่ฮอดสามร้อยเนาะ เดี๋ยวปรับไปสิบห้าบาทก่อนเนาะค่ะร้อยมันหอดสามร้อยเดี๋ยวเขาสิปรับไปสามสิบบาทไป สิบไม่คือเขาเปิดไม่ ออโต้สิบเทีย อย่าลืมเนาะค่ะ ถามว่าบ่กดได้บ่บ่กดก็ได้ แต่ว่าห้าสมมติอ๋อสังเกตเบิ้งเนาะห้าสมมติว่าหนูนาบ่ใส่เปิดไม่อ่ะฟันสิงโตสิบ่ค่อยเข่า สิหนักไปทางอ่อฟีสปินมากกว่าเนาะเออคอมโบซีมันสิมา แต่ว่ากดออโต้นี่คอมโบกับม้าดีขึ้นกัน กะเลือกเลนเอาเดนเลยเนาะค่ะเลือกเวลาเลนดีๆ นะสำคัญเลย โอเคโอ้โหแม่งบ่ได้ว่ะเอ่อที่เห็นหนูนะบอกว่าเลนสามทุ่มแน่สี่ทุ่มแน่เฉียบอแมนว่าเวลาแบบตรงเป๊ะเนาะโอ้โหเชื่อสามสิบอาจจะเป็นหาทุ่มยี่สิบก็ได้อ่าอาจจะเป็นหาทุ่มเครื่องก็ได้ แต่ว่าหนูนับไม่ได้บอกนาทีอะก็ลองไปเสี่ยงดวงมึงโอเคห้าบาทค่ะ โอ้โห แม่งดูดได้ดิเห็นปะจากสองร้อยเหลือร้อยแปดสิบสวยได้กระดูดนะ ดูดนะนี่บอดีนะ โอเคค่ะสิบห้าบาทเนี่ยงวะเออ โบนัสกับว่าเขาเมื่อกี้เนี่ยมันแตกได้แบบอันน้อยๆเนาะอันนี้ไงบ่ค่อยแต่โอ้โหเชี่ยบอกว่าอันนี้ไงบ่แตกมาเลยว่ะร้อยสี่สิบห้าบาทมาว่ะร้อยสี่สิบห้าบาทโอเค เสียดายแจกันอยู่แจกับซอยบ่ได้โอ้โหที่จริงหนูนะ อยากเล่นสูตรตัดไม้กับโรมานะแต่ว่ามันเล่นยากแม่สูตรตัดไม้โอเคสามร้อยปรับไปสามสิบบาทค่ะไปค่ะ สูตรตัดไม้มันเล่นยากบอกเลยมาเต๊ก็คือว่าอ่าหนูนาสิ ตัดไม้ในซีซีขอก็คือ 1 เปลี่ยนไม้เนาะค่ะ2ก็คืออ่อมันเข่าออโต้เว้ยบอแมนดิบอแมนเข่าออโต้เข่าฟิสปินสามคือเข่าฟันสิงโตโบนัสแล้วกะซีก็คือได้บิ๊กวิน ซึ่งโลมาเนี่ยมันไม่ค่อยแตกแล้วค่ะบิ๊กวินโดนโดนเขาเชี่ยสามร้อยหกสิบมาว่ะเฮ้ยอีกสามสิบบาท โอ้โห เมื่อกี้โล่สองแถว น่าจะสองแถวเนาะสามร้อยเก้าสิบบาทเนาะค่ะ โอเค มันก็เลยรู้สึกว่ามันเล่นยากเนาะค่ะกับการเล่นตัดตัดไม้ของของโลมา ถ้าเล่นพวกพี่จีอะเล่นง่าย พี่จีมันเล่นตัดไม้ง่ายเนาะ แต่ถามว่าเล่นให้เบิ้งได้บอทุนหน่อยนี่เล่นยาก แต่ว่าไม่สูงแบบไม่ง่ายอะเล่นได้ เออ ถ้า สมมติอยากเบิ้งอีหลีอะกะทักเขามาเดี๋ยวนูนะสิเล่นสูตรตัดไม้ของโลมาทุนแบบจะพันสองพันให้เบิ้ง ไปค่ะ60 บาท 10ไม่คือเก้าโอ้โห สวย 300 บาท มาเรื่อย ๆ ขอแค่มาเรื่อย ๆ แต่ว่ากะเขาว่าดีพันไหนเนาะช่วงเวลานี่ หาทุ่มนี่ โอ้โหเชื่อเอ้ยมาว่ะแต่ว่าได้ซีช่อง โอ้โหสองร้อยหกสิบหากสมมติว่าได้หาช่องหาช่องนี้เท่าไหร่วะ น่าจะถึงพันอยู่เนาะ โอเค โอ้โหสี่สิบมา โลมา สวยงามหกสิบเฮ้ย อีกครั้งนึง สวย นั่นละ มาแล้ว คอมโบซีค่ะ ที่จริงเนี่ย เห็นป่ะถ้าสมมติเขาคอมโบซีคอมโบหาเนี่ย ดูนะที่ตัด ตัดแบบหยุดออโต้เลยเนาะค่ะ ตอนมัน โดนโดนมันเข่าเทียนึง เราอีกอย่างนึงเขาไม่ได้ใส่ออโต้ดูกันน่ะเนาะ โอเค อน่าจะได้ปรับไหมปอกออโต้นี่ น่าจะได้ปรับไหมเนาะสวยโอเคแจกัน มาเนี่ยโอ้โหบอมาว่าเข่าไห้วะหาก สมมติเข่าตรงองุ่นนะ โอเค โอ้โหเสียดายมงกุฎเสียดายมงกุฎว่าเป็นยังค่ะ 560 บาท อ่ะท่านได้ออก โอ้โหต้องกดตอนเนาะอ่าสวยสีช่อง โอเคค่ะร้อยหกสิบบาทออเดเลยปรับใหม่พอดี ไป ไปร้อยห้าสิบค่ะ ออโต้สิบครั้ง คือเก่าไป โอ้โหดาบขวันลงมาตรงอ่าได้โลโลแถวหนึ่งสวยงามมาหนึ่งพัสอร้อยสิบเชี่ยมาวะ โอเค อีกห้าสิบบาท เฮ้ย โคตรเอา โคตรเอา ถือว่าต้นบ่ค่อยดีแต่ปลายดีอยู่เนาะค่ะตอนปลายนี่คือดีอยู่แต่ตอนที่ว่าเขาเล่นไม้ต่ำๆน่ะ บ่ค่อยเข้าเป็นไหนเวลานี่อาจจะดีกับไม่สูงก็ได้เนาะอาจจะดีกับพวกไม่นักก็ได้ เออโอเค สวยห้าสิบบาทเอามาอีกโอเคอีกสามอีกสามไม่อีกสามไม่เนาะ โอ้โห มาแถวนึง สวยงาม นั่นละ มาเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคค่ะ เท่าไหร่สองพันหกอ่ะ เดี๋ยวขอกดต่อเนาะค่ะ ให้มันทอดสามพันก็แล้วกัน เออโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบได้แล้วโอเคได้แล้วเนาะค่ะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาท โอเคหนูนะขอเอาซ้ำนี่ก็แล้วกัน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกมือหลังก็ขอฝากไว้น้ำแน่นอนค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไหนมื่อนี้ หนูนักอ่ะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ